หากความบังเอิญมันทำให้เราสองคนได้มาพบกัน แต่ว่ามันไม่ทำให้เราสองคนได้มารักกัน เจอกันช้าไป คนที่ใช่แต่ไม่ถูกเวลา เคยรู้สึกไหมว่าคนที่ใช่รักกันแค่เพียงสบ ายลมอย่าเพรู้ว่าฉันยังคงจดจำเธอในหัวใจ วันหน้าถ้าเราได้เจอ ให้เราได้เป็นคู่ใจ มันไม่มีคำว่าสายสม ไม่ได้เป็นคู่ชีวิตต้องทอดความลิขิตที่ทำ